นะเซเว่นสต็อปนอสต็อปวานแคนด้าแอนด์สโนโดมนะฮะไทเกอร์แอนด์ไลออนนะครับสอบทัวร์คอเรียมสอบทีโคอาลาสอบโกลังอุนตาเพนกวินสอบไฟล์เล็บไทยคักรายกิบบอนแอนด์ไรโนนะฮะสอบซิกโครดสอบเซเว่นไปแอนิมอลโชว์แอนิมอลโชว์ทีพีเอ็มนะครับแล้วก็บาสตับแอคซิตนะครับมีแคฟูโกดาวฮิลนะครับส่วนน้องๆ ่าที่มาเนาะกับรถบริการของเราบัตรของเราเนี่ยจะใช้ได้หนึ่งรอบเหมือนกับต่างชาติทุกอย่าง นะครับหนึ่งรอบก็จะมีสถานีให้ลงอยู่ตรงที่ชี้เมื่อกี้ อันนี้เป็นสถานีที่เราจะต้องลงทุกคนสถานีที่หนึ่งเนี่ยเป็นหมีแพนด้าสโนโดมเสือสิงโตถนนคนเดินถ้าดูดูเสร็จแล้วก็มารอรถคันใหม่ คือรถคันใหม่ก็ใช้บัตรรถบริการใบเดิมไปต่อบัตรรถบริการอย่าทำหาย นะครับบัตรอันนี้เราจะต้องเอาไว้ช่วยคุณขับดูทุกครั้ง ทุกคันนะฮะที่เขาถามว่าเด็กๆมีบัตรยัง ถ้ามีแล้วเราก็ช่วยเขาดูนะแต่ถ้าไม่มีเขาจะขายบัตรใหม่ให้เรา นะฮะด้านโน้นเป็นโซนแอฟริกาครับ จะมียีราฟมาลายนกกระจอกเทศอาริเขาดาบอีแลนด์ฟอร์ตบักนะครับผมช้างจริงลูกปันมาถั่วเนียวครับอันนี้เป็นเลสซอง ปลาโป่งปลาป๋องอยู่ข้างหน้านี้ ถัดไปก็จะเป็นอ่า ชงเมาเล้าอูนะแพนด้าสโนโดม นะครับผมาเดี๋ยวรถบริการก็จะไปจอดให้ ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผม ครับ ข้างหน้านี้เป็นจุดจอดของเราเนาะถ้า น้องๆ คนไหนดูเสือสิงโตเสร็จแล้วก็มารอรถอยู่ตรงนี้นะครับ ผมเนี่ยจะได้ไม่ลงดูเดี๋ยวเราก็ไปสัานี้ต่อไป ก็ถือว่าน้องๆสลดสิตรงนี้ไป นะครับ อ้าวชงเมาชงเมาสเตชันวานนะไปดูประชมกันได้เลยเด็กๆอยากจะลงดูก็ดูได้นะผมฮัลโหลชงเมาเนี่ยสเตชันวาน อยากจะดูไหมถ้าอยากจะดูก็ไปดูได้ ถ้าไปดูก็ถือว่าสลาสิทธิ์มันจะไม่มา รถมันจะไม่มาถึงตรงนี้ละชิเก็ตชิเก็ตกันเกี่ย ตอนนี้เราจะไปสถานีที่สองนะครับ Station 2 c o ลียมนะครับผม จุดจับจุดที่สองนะครับอุโมงใต้น้ำครับเป็นอุงที่ยาวที่สุดในเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะ ับนี่เป็นสิงโตขาวอ่านี่เป็นศูนย์อาหารนะเป็นรีสอร์ทนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นอาควาเรียมนะครับ ครับจุดที่สองมาถึงแล้ว Let's start to aquarium เดี๋ยวดูเลยครับ ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเด็กๆก็ออกมาหันรอรถคันใหม่นะอ đi vào lớp bên trái lớp xuống vào lớp bên trái tôi là cấp phố ở trên máy đang là Wow. Water park. The water park. They have some game. Uh. เตาของลูกเลยไม่เอาน้องนะกลัวเม่อา่อ่เจริงเลยอัากินแล้วด้วยเฮ้ยอยากวิชี่วิชี่โทโทว่ะ